สวัสดีครับเพื่อนๆชาว เกมเมอร์นะครับวันนี้อยู่กันในเกม COF หรือว่า Champion of the Field นั่นเองนะครับ ผมมาดูกันนะฮะหลังจากการอัปเดตนะครับ เมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมานั่นเองนะครับ ผมมาดูกันนะฮะว่ามีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับ ผมก็นี่ครับกิจกรรมสึกยูฟ่าประจำเดือนนะครับผมตอนนี้ก็มีแต้มอยู่ 250 แต้มนะฮะก็ไปดูกันดีกว่าว่าสึกยูฟ่ามีอะไรบ้างนะครับ กดเข้าไปที่ไอคอนตัวแรกนะครับ ก็ตรงนี้จะเป็นการท้าทายรายวันเรามาดูกันการสะสมเควสนะครับทำประตู 4 ประตูนะชนะแข่งขัน 1 นัดในแมตช์จัดอันดับนะครับทำภารกิจ PVP สะสมเควสก็จะมีด้วยกันนะครับ ก็ล็อกอินสะสม 2 วันนะล็อกอินสะสม 3 วัน 4 วัน 5 วัน 7 วันนะครับผม มาดูสิทธิพิเศษเหมือนเดิมนะฮะ150 บาทนะครับสะสมเติมเงินตรงนี้ก็จะได้ทิกเก็ตนะครับตรงนี้ทิกเก็ตยูฟ่านั่นเองนะเอาไปแลกกัน สุดยอดซูเปอร์สตาร์ยังเป็นคริสเตียโนโรนัลโดและเมสซี่นั่นเองนะครับผม บล็อกอินไลน์วันตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะโบนัสศึกยูฟ่ามาดูกัน ตรงนี้เราก็จะสามารถกดรับรางวัลได้ทั้งหมด 18 วันนะครับผม ก็ทิกเก็ตตามนี้เลยนะ วันที่ 1 ก็ 200 นะ วันที่ 4 อีก 200เดี๋ยวรีนับดิได้เท่าไหร่1,400แต้มนะโอ้ ได้ชุดด้วยนะฮะ วันที่ 15 โอเคถือว่าแจ่มกันเลยนะครับ แล้วก็เข้ามาดูตรงนี้กันนะครับผมตรงร้านค้านะฮะต้องบอกว่าที่มันเพิ่มขึ้นมานี่ครับ ร้านค้าสึกยูฟ่านี่ครับกดเข้าไปดูกัน เนี่ยก็จะสามารถกดรับฟรีนะ ตั๋วสึกยูฟ่านะครับตรงนี้ได้วันละสิบทิกเก็ตนะครับผมมาดูตัวละครที่เขาให้เราเลือกกันดีกว่านะ โอ้มีระยะเวลาทั้งหมด 22 วันนะครับผมรีบตามหากันนะแต้ม9,000แต้ม5,000แต้ม3,000แต้มมีใครบ้างเนี่ย ปิเก้ มิคาดี้อะไรเี่ยดัมเบเด้ล้ออะไรไอเนี้ยโอ้โห อาโนก็มานะครับรูคัสมูรานะครับจิมิเนส ตัวนี้ โอ้โห เริ่มต้นที่ 80อัพเหรอ ก็ถือว่าดีกว่าตัวละคร ไอพวกกรอบดำนะฮะ ต้องรีบสะสมกันนะตรงนี้นะ แล้วก็มาดูตรง แชมเปี้ยนพาร์ทกันดีกว่านะครับผม ต้องบอกว่าตรงนี้ของรางวัลก็เด็ดดวงเลยทีเดียวนะเลเวลน่าจะเลเวล30นะครับได้ลูกบอลใหม่นะ แล้วก็มาดูตัวละครที่เขาจะแจกกันดีกว่าสำหรับสายฟรีนะ นี่ครับน่าจะเป็นวอลเน่ครับ ตัวนี้ฮะกองหลังนะครับผมไปดูกัน ตรงนี้ต้องบอกว่าสูง190 เลยนะ แล้วก็ความแข็งแกร่ง 82เริ่มต้นนะครับสปีด สปีด 80 82 ถือว่าเป็นกองหลังที่สูงและเร็วอยู่นะครับ ก็เอามาใช้กันได้นะตัวนี้นะ ของฟรีก็เริ่มต้นที่ 80 นะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างเท่าไหร่นะ ก็เราไปลุยกันดีกว่านะครับขาดอีก 2 ประตูนะ โอ้ขออนุญาตนะครับคุณเพชรบุรี FC นะครับผม ก็เริ่มเลยนะ ก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับสำหรับใครที่แพ้ผมเนี่ยต้องบอกว่าคุณต้องพัฒนานะครับ เพราะว่าตอนนี้ผมมือถือยังไม่ได้เปลี่ยนนะจอยังกดไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับผมเอาละมาดูทีมของเขากันดีกว่านะ มีใครกันบ้างนะครับผมยังไม่กดค่านะครับโอ้ก็ดูนะคูตินโยนะคาวานี่สเตอร์ริงนะครับทีมผมตอนนี้กลับมาจอดำครบทีมแล้วนะฮะ าะครับ เราก็ลุยกัน เลยดีกว่านะ ฝั่งเพชรบุรีได้เคลียร์ก่อนนะครับผม เอาไม่เคลียร์แล้วครับ อ้าว เขาไปไหนแล้ว เอาละครับ จังหวะนี้ก็จังหวะลักไก่ฮะ ไม่มีคนอยู่เงี้ย โอ้ กลับมาแล้วครับตกลงกลับไม่กลับเนี่ยยังเป็นบอดอยู่นะฮะ อ้าวกลับมาแล้ว นี่ฮะนี่ขยับได้ละเอาครับโอ้ยสกิดโดนหน้าแข้งนะป๊อกบ้าครับเขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอ้ท้าทายเราครับท้าทายจังวนนี้เขาได้ทุ่มนะครับผม ชาอูนะครับทุ่มมาครับโซเรสทิมได้ไหมทิมได้ฮะปอกบ้านี่ครับ มาดูฮะภาพช้าปอกบ้านี่เป็นไงล่ะได้เตะมุมไปนะครับผม จังหวะนี้ก็ไม่รู้จะเข้าหรือเปล่านะฮะโอ้โดนสวนแล้วครับผมเขาวนี่แหมรู้ทางฮะ วันได้ครับผม ส่งมาโซเรสอ้าวโซเรสทำอะไรจะยิงซะหน่อยฮะรักไก่อดเลยฮะ มานะครับจอดี้อันบ้าครับผม ส่งมาปอกบ้าครับโอ้โหจ่ายเข้ากลางนฮะ แม่งออกขวาไปสุดเลยฮะ เกือบไปแล้วฮะครับจีจี้ครับจีจี้เตะไปไหนฮะ เอาแล้วครับจังหวะนี้ฮะทีมผมเริ่มรวนแล้วนะครับผม โอ้โหยังดีฮะมาคิโยส่งมาปอกบ้าปอกบ้ากระชากอ้าวโอ้ยต้องฟาวเลยฮะจังหวะนี้โจดีอันบ้าส่งมาปอกบ้าครับ ผมจ่ายไปไหนวะเฮ้ยสตอริงโอ้โห ต้องบอกว่ากดไม่ติดจริง ๆ นะฮะตอนนี้ช่วงนี้จอแบบว่าอนาถครับ กดติดนี่เก่งฮะออกมาครับจ่ายมาริเบรี่ครับ ผมริเบรี่ โอ้ยโดนเบียดไปนะเมโตซินวานะครับผม ส่งมาคาวานี่คาวานี่โดนฉกไปนะครับผม และริเบรี่ก็จ่ายมาฮะโซเลสนี่โซเลสส่งมายิงไปเลยฮะ จังหวะนี้มั่วไปแล้วครับ ผมอ้าวถึงเขาด้วยตายแล้ว ไม่ส่งด้วยฮะ โอ้ยจังหวะนี้โดนเลยครับผมหนึ่งศูนย์ครับผมต้องบอกว่าอัปเดตมาใหม่นี่ฮะ จะขึ้นรูปคนยิงด้วยนะครับผม เห็นไหมฮะบอกแล้วฮะถ้าใครแพ้ผมนี่ถือว่าคุณต้องพัฒนาฝีมืออย่างแรงนะช่วงนี้ผมก็แพ้รัว ๆ ครับผมไม่ต้องซีเรียสนะรอเปลี่ยนใหม่อยู่ครับผม รอผ่านสถานการณ์โควิดไปก่อนนะแล้วเราจะมาเจอแม็กโอตัวจริงนะอ้าวจ่ายก็ติดไปเรื่อยเลยฮะ หมดเวลานะครับ ครึ่งแรกเอาละครับครึ่งหลังมานะครับผม สตอริงครับ ยิงไปเลยครับผมจังหวะนี้เซฟมาลิเบอรี่จ่ายมาครับผม โอ้โห โซเลสเรารีบไปฮะ แล้วก็เรียบร้อยนะครับผมโรเบโตฟิมโนครับผมมาแล้วฮะกองหน้าความหวังของหมู่บ้านเราฮะมาดูภาพช้ากันนะครับผมตวัดไปฮะติดลิเบอรี่กลับมาครับผมฟิมิโนครับ ซัดเข้าไปฮะสวยงามครับผมพอแล้วฮะข้ามเลยฮะอีกฝั่งไม่ข้ามครับนะครับจังหวะนี้คาวานี่ครับผมมาอีกแล้วฮะนี่ผมต้องเทสจอก่อนนะดูได้ครับ จมาฮะ โอ้โห หัวทิ่มไปครับผม โอ้ผมบอกว่ากองหลังเราแทบไม่ทำอะไรเลยฮะ เกือบไปแล้วครับผม กดไม่ติดครับเมื่อกี้ทุ่มมาครับผม โซเลสครับยิงไกลเกินไปฮะคือไม่กล้าวิ่งครับวิ่งทีไรโดนแย่งทุกทีฮะจังหวะนี้ได้ฟาวไม่อ้าว อ้าวครับ ผมได้ครับได้ฟาวครับ ยิงเบาไปนะฮะซานโชครับผม ตวัดมาครับสรเรศฮะ กดส่งครับผมกลายเป็นยิง ครับ ผมสุด ยอดนะฮะสรเรศเรา ยิง ทิ้ง ยิงคว้าง ครับช่วงนี้ฮะต้องขอโทษด้วย นะ ครับ เพื่อนๆนะฮะ วานี่โอ้ย กระชากผิดครับโดนเลยฮะ นี่ละครับผม ไม่เป็นไรฮะมาดูภาพช้า รีเพย์กันนะครับทาวนี่ครับหลบไปได้ไงฮะแฟบโอ้โหฮะ ยอมครับลูกนี้ฮะ ครับ เราจะทันไหมสิบสองนาทีครับผม อ้าวซานโชซานโช อ้าวเตะออกให้ฮะ โอเคคุณถึงโยเขาครับ ยอมฮะคาวันนี่นี่มันยังไงไงเอ๊ะยังมันยังไง กองหลังแล้วก็ โอ้โหจะโดนอีกฮะ เกือบสามหนึ่งแล้วครับ เราขาดอีกหนึ่งประตูนะ จะไปรับรางวัลนะ ต้องให้ทันครับ โอ้ย ชนเสาบ้าบอฮะ แล้วก็หมดเวลาไปนะครับผม เนี่ย นะฮะ ต้องบอกว่าพายแพ้แบบยับยับฮะ เรายังไม่จบกันที่ตรงนี้นะครับ ผม เราไปต่อกันสักนิดนึงนะฮะ ก็แพ้ไปนะครับเนี่ยฮะไม่เป็นไรพึ่งโอ้พึ่งอยู่อาชีพสองเอง ไม่ได้ไปไหนเลยฮะ เรามาทิ้งท้ายที่การสุ่มกันดีกว่านะครับผมไปฮะแมวมอง เอาแบบ เพชรมีพันหนึ่งนะ อยาก ได้เมสซี่นะ ครับ จะมาไหมฮะ ก็พร้อมกันแล้วใช่ไหมครับ เพื่อนๆพี่ๆน้อง ๆ ฮะ มารุ้น กันจะได้ตัวกรอบดำสัก ตัวไหมฮะ มา รับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีไหมมา ครับผมมาจริงด้วย ฮะ โอ้โห ได้กอง กลาง ครับผม ปัจจนิก ถือว่าคุ้มค่ากันเลยทีเดียวนะครับผมต้องการมิดฟิลมาเพิ่มอยู่ พอดีนะโอเคนะครับ เพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับ ที่เข้ามารับชมกันนะครับถ้าพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีฮะ พบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับผม